ต่อมาเราก็จะมาดูส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอการทำงานของ Google Drive กันก่อนนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับหน้าจอการทำงานนะครับหลักๆ เดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วนด้วยกันนะครับ เรามาดูส่วนแรกนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลต่างๆ เข้ามาอยู่ใน Google Drive นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์การอัปโหลดเอกสาร หรือการสร้างไฟล์ข้อมูล ต่างๆ นะครับของ Google Drive นะครับ ซึ่งจะเราจะใช้ในส่วนของปุ่มใหม่ตรงนี้กันนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน Google Drive นะครับ ซึ่งการทำงานแต่ละเมนูนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่ไว้สำหรับแสดงปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ โดยจะแสดงรายละเอียดว่าตอนนี้เราได้ใช้เนื้อที่ไปเท่าไหร่นะครับ จากปริมาณเนื้อที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าในส่วนของบัญชี Gmail นะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้เราใช้ไป 1.3 จิกนะครับ จากที่เหลือ 15 จิกนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะ กดนะครับ อัปเกรดพื้นที่ได้นะครับ ซึ่ง ตัวโปรแกรมนะครับก็จะไปเปิดในส่วนของพื้นที่ จะเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของ Google One นะครับ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆมาให้นะครับ สังเกตดูนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ มันจะคิดปริมาณทั้งหมดนะครับ ที่ใช้ในส่วนของ Google Drive Gmail แล้วก็ Google Photo นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มไปได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ รายละเอียดของ Google นะครับ ที่เขามีให้บริการ แต่ถ้าเป็นในส่วนของบัญชีที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษานะครับก็จะแสดงเฉพาะเนื้อที่ ที่เราใช้ไปนะครับ เพราะเนื้อที่บริการให้ทางการศึกษานะครับสำหรับครูและก็นักเรียนนี้สามารถใช้ในส่วนของ Google Drive แบบไม่จำกัดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ บัญชี Google นะครับที่ผมใช้ไปนะครับ ก็ใช้ไปประมาณ 171จิกนะครับ ในส่วนต่อมานะครับ ก็จะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลที่เราได้เปิดใช้งานล่าสุดนะครับ หรือเราจะเรียกว่าส่วนของการเข้าถึงด่วนนะครับ อันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ ในกรณีที่เราได้เปิดใช้งานเอกสารล่าสุดไปนะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาแก้ไขได้ทันทีนะครับอ่าเร็วขึ้น ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนที่แสดงไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บใน Google Drive นะครับ ซึ่งเวลาเราสร้างเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารเข้าไปนะครับ งานของเราทุกอย่างจะมาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับ ในส่วนต่อมานะครับ ก็จะเป็นส่วนเมนูการทำงาน กับไฟล์ข้อมูลนะครับ ซึ่งการแสดงผลของเมนูตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ ว่าตอนนี้เราได้เลือกไฟล์อะไรนะครับ เลือกไฟล์หรือเลือกโฟลเดอร์นะครับ ซึ่งเมนูก็จะขึ้นมาให้เราตรงนี้ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้เพื่อเรียกเมนูเพิ่มเติมได้นะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับ เป็นส่วน ที่ใช้ในการค้นหาไฟล์ข้อมูลภายใน Google Drive นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถหลักของ Google อยู่แล้วนะครับ ที่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาไฟล์ข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับ ซึ่งเราสามารถจะกดป้อนรายละเอียดตรงนี้ เพื่อค้นหาไฟล์ข้อมูลของเราได้นะครับ ครับนี่ก็จะเป็นการแบ่งส่วนประกอบหลัก ๆ นะครับ ในหน้าจอการใช้งาน Google Drive เดี๋ยวในหัวข้อต่อไปนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ เมนูการทำงานต่างๆกันนะครับ